ครับหลังจากที่เราได้ทำการปรับแต่งขนาดของสไลด์เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราก็จะมาทำการเพิ่มสไลด์เข้ามาในตัวงานนำเสนอนะครับสำหรับการเพิ่มสไลด์นี้เราก็ทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับมาดูวิธีแรก ก็คือเป็นการเพิ่มจากตัวแท็บเมนูด้านบนนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับก็ เอาเมาส์ไปคลิกยังตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเพิ่มสไลด์จากนั้นนะครับก็คลิกที่แท็บเมนูโฮมด้านบนตรงนี้เมนูโฮมด้านบนตรงนี้แล้วก็เลือก new slide นะครับ หรืออคลิกที่แท็บเมนู insert ตรงนี้แล้วก็เลือก new slide ได้เช่นกันนะครับ ก็จะลองคลิก สังเกตดูนะครับสไลด์ก็จะเพิ่มมาให้ด้านล่างตรงนี้ ในกรณีที่เราอยากเพิ่มสไลด์เลเยอร์ในรูปแบบอื่นนะครับก็สามารถที่จะคลิกก่อนที่จะคลิกตัว new slide ด้านบนตรงนี้ให้เราคลิกด้านล่างแทนนะครับ ก็จะมี layout คลิกด้านล่างนี้นะครับ มันก็จะมี Layout มาให้เราเลือกอตามที่เราต้องการ เดี๋ยวจะทดลอง เลือกเป็นแบบไตเติลแล้วก็คอนเทนต์นะครับนี่ ก็เป็นการเพิ่ม จากตรงแถบเมนูด้านบนหรืออีกวิธีหนึ่ง นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้จากตรงจากตำแหน่งของทำเนลเพนนะครับก็คลิกนะครับตรงที่เราต้องการคลิกขวานะครับ สมมติเดี๋ยวจะแทรกสไลด์ระหว่างสไลด์ที่ 2 กับ3นะครับก็คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับจากนั้นเราก็เลือก new สไลด์ นะครับ อ่า ก็จะได้สไลด์ ใหม่ขึ้นมาเช่นกันนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งอ่า อีกวิธีหนึ่งก็คลิกตรงตำแหน่งที่เราต้องการที่จะแทรกสไลด์ นะครับ จากนั้นกดปุ่ม enter ที่คีย์บอร์ด อ่า ก็ได้เช่นกันนะครับ อ่า อันนี้ก็ แล้วแต่นะครับว่าจะเลือกใช้วิธีไหนนะครับในการแทรกสไลด์ใหม่